เข้าที่ www.picktochart.com เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขั้นแรกเราต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันก่อนนะคะ โดยเราคลิกที่ Sign Up ซึ่งเราสามารถเลือกให้ลิงก์กับบัญชีอื่นๆได้ เช่น Google หรือ Facebook นะคะ หรือจะทำการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใหม่ก็ได้ค่ะ ในที่นี้เลือกลิงก์กับบัญชี Facebook นะคะ ให้ใส่รหัสผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบ หน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นดังภาพค่ะ ในหน้าแดชบอร์ดคือหน้าแสดงชิ้นงานของเรา ที่เราได้สร้างไว้นะคะ ต่อไปหน้าอินโฟกราฟิก คือการสร้างชิ้นงานในรูปแบบของอินโฟกราฟิก หน้า Presentation คือการสร้างชิ้นงานในรูปแบบของการนำเสนอค่ะ และหน้า Print Table คือการสร้างชิ้นงานในรูปแบบของงานพิมพ์ค่ะ เรามาเริ่มต้นสร้างชิ้นงานกันเลยดีกว่าค่ะ ให้คลิกเลือกที่อินโฟกราฟิก ซึ่งโปรแกรมจะมีให้เราเลือกเทมเพลตทั้งหน้าเปล่าก็คือการสร้างงานด้วยตัวเอง หรือเทมเพลตสำเร็จรูปที่โปรแกรมมีไว้ให้ เราสามารถดูตัวอย่างของเทมเพลตก่อนได้ เมื่อเราเลือกเทมเพลตได้แล้ว ให้เราคลิก use template สังเกตได้ว่า รูปแบบของเทมเพลตนั้นจะยาวมาก และแบ่งออกเป็นส่วนๆ นะคะ ในที่นี้สังเกตได้จากตัวเลขสีเขียวด้านข้าง เช่น ตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่ 6 นะคะ และแสดงว่า ทมเพลตนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด 8 ส่วนค่ะ ซึ่งในแต่ละส่วนสามารถย่อหรือขยายได้ที่แถบขั้นสีเทา เรามาดูเครื่องมือกันบ้างนะคะ S-Block คือการเพิ่มในส่วนของบล็อก จะมีลักษณะเหมือนกันกับบล็อกที่เราเลือก โดยจะเป็นเพียงพื้นหลังเท่านั้น ถ้าเราต้องการเพิ่มข้อความก็ต้องเพิ่มเองนะคะ Setting คือการปรับขนาดความกว้าง และความสูงของบล็อกดีลิทบล็อกคือการลบบล็อกที่เราไม่ต้องการออก ถัดมาโครนบล็อกคือการก๊อปปี้บล็อก จากบล็อกที่เราเลือก Move up และ Move down คือการสลับตำแหน่งของบล็อก ว่าจะเอาบล็อกไหนขึ้นก่อนหรือหลังนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูแถบเครื่องมือ เพื่อเริ่มต้นการสร้างชิ้นงานกันเลยค่ะ เริ่มที่กราฟิก ประกอบด้วย 4 ส่วน คือเชฟ and Icon มีทั้งเชฟรูปทรงธรรมดา รูปทรงที่มีสีสันต่างๆ ลายคือการเพิ่มเส้นโฟโต้คือการใส่รูปภาพ และโฟโตเฟรมคือการเลือกรูปภาพที่มีเส้นกรอบในลักษณะต่าง ๆ ต่อมาเครื่องมืออัปโหลด ซึ่งเราสามารถนำรูปภาพของเราเข้ามาในโปรแกรมได้ ซึ่งมีพื้นที่ให้นำไฟล์รูปภาพเข้ามาได้แค่ 40เมกะไบต์เท่านั้นค่ะ แบ็กกราวคือการเลือกเปลี่ยนสีของพื้นหลัง เท t การใส่ข้อความต่างๆ ซึ่งมีทั้งข้อความธรรมดา และแบบที่มีกรอบ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ Color Scheme จะเป็นชุดสีของงานดังตัวอย่างค่ะ สุดท้ายคือ to ใช้ในการใส่กราฟ แผนภูมิ แผนที่ และวิดีโอค่ะ